เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู ญาณวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดญาณวชิโร ชีวิตที่เปลี่ยนไป ฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้ว เมื่อวันเวลาล่วงเลยไป สังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลง เพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยว ไม่มีจิตใจจะบริหารจิตการงาน เหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ ก็คดโกงเพราะคิดว่า สกุลนี้ไม่มีบุตร หรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกง พวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจ แม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือน ก็แอบยักยอกเงินทอง ทรัพย์สมบัติหลบหนีไป จึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะ ครั้นอยู่ต่อมา คนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีกระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคล้าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้น ได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหาร ไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้น พระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอาคันตุกวัดปฏิสันฐานต้อนรับ ให้พักรูปหนึ่งแล้ว จึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากประเชตวัน จึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลาย แล้วเรียบเคียงถามข่าวคราว ความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถี พระภิสุขอาคันตุกะตอบว่า ท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลย ทราบมาว่า สกุลนั้นมีลูกชายคนเดียว บวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เท่าทั้งสองน่าสงสารอย่างยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเรร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้ พันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้ น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พระเถระจึงถามว่า เธอร้องไห้ทำไม ภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่า ท่านสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเอง กระผมเป็นบุตรชายของท่าน พระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่า บิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียว กลับไปปฏิบัติท่าน อย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไป พระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่า แม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติอยู่ถึงสิบสองปี ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลย เห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนา แล้วจะมีประโยชน์อะไร ที่จะบวชอยู่อีกต่อไป แม้ศึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูมารดาบิดา ทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกัน จึงตัดสินใจลาสิกขา จึงมอบสถานที่อยู่ในป่า ให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไป กราบนมัสการพระเถระ ครั้นรุ่งขึ้น จึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเจตวัน ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากกรุงสาวัตถีนักณที่ตรงนั้น มีทางสองแพร่ง ทางหนึ่งไปพระเชตวัน อีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถี พระภิกษุหนุ่มรูปนั้น หยุดยืนกรุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่ง ว่าจะไปหาบิดามารดาก่อน หรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่า เราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริง แต่ตั้งแต่นี้ไป เราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายากมาก เอาเถอะ ถึงอย่างไร เราก็จะได้พบบิดามารดา แต่วันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นจึงไปหาบิดามารดาแต่เช้า จึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถี มุ่งหน้าไปพระเจตวันมหาวิหาร ถึงพระเจตวันเมื่อเวลาเย็นแล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ครั้นใกล้รุ่งวันที่ภิกษุหนุ่มรูปนั้น เดินทางถึงสาวัตถีนั่นเอง พระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อน พอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุทำได้ พระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนา ว่าด้วยคุณแห่งบิดามารดา เรื่องมาตุโอสกสูตร ว่าด้วยผู้เลี้ยงดูบิดามารดา พระภิกษุหนุ่มรูปนั้น ยืนอยู่ท้ายบริษัท สดับ ธรรมกถาอันไพเราะจึง รำพึงว่า เราคิดไว้ว่า จะศึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดา แต่พระบรมศาสดาตรัสว่า แม้ บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสี่ยมจากการบวช ที่มีคุณมากมายเช่นนี้ เราไม่จำเป็นต้องศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละ จะเลี้ยงดูมารดาบิดาภิกษุนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ว ออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลาก รับอาหารและข้าวต้มตามสลาก บวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามาสิบสองปี ไม่เคยรับอาหารจากโรงสลาดนอกจากบินาบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวช วันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหาร จึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูก เหมือนคนที่พ่ายแพ้ พระภิกษุรูปนั้นเข้าไปในกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อน หรือจะไปหาบิดามารดาก่อน แล้วคิดว่า การมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควร จึงรับข้าวต้มในโรงทาน แล้วไปสถานที่ ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดา ได้เห็นบิดามารดา เที่ยวขออาหารจากชาวบ้าน เมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่ กลายเป็นคนกำพร้า เข็นใจถึงขนาดนี้ ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมาก ไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ จึงเข้าไปยืนอยู่ไกลๆบิดามารดา บิดามารดาเห็นท่านแล้วก็จำไม่ได้ คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาต จึงกล่าวว่า ของเคี้ยวของฉันที่ถวายพระคุณเจ้าไม่มี นิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิด พระภิกษุหนุ่มรูปนั้น ได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอย เกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้ โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูก จึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้น เพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็น แม้มารดาจะกล่าวเช่นนั้น ซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนอยู่นั่นเอง บิดาของภิกษุนั้น รู้สึกคล้ายลูกชายตน จึงบอกให้มารดาเดินไปดู นางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหาภิกษุนั้น มองดูถนัดก็จำได้ จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้น แทบเท้าภิกษุผู้เป็นลูกชาย ฝ่ายบิดาเดินไปบ้าง ก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกัน พระภิกษุนั้นเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้ จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลย อาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสอง ไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้ว ให้กินข้าวต้ม ให้นั่งพักในที่ควรแห่งหนึ่งแล้ว ไปบินบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อน แล้วจึงไปบินบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่ง จากนั้นมา พระภิกษุนั้นจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมา ก็นำมาให้บิดามารดา ส่วนตนออกบินบาดฉันเองทีหลัง เมื่อบินบาดไม่ได้ก็อด เมื่อมีผู้ถวายผ้าจำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็นำมาให้บิดามารดา ส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆ ที่บิดามารดานุ่งหม่ม นำมาเย็บย้อม ทำเป็นจีวรนนุ่งห่มเอง วันที่ออกบินบาทได้อาหารมีน้อย แต่วันที่ออกบินทบาทไม่ได้มีมาก ผ้านุ่งผ้าห่มของภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มที เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่อย่างนั้น ร่างกายก็ผายผอม ผิวพรรณก็เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็น หมู่พระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้น รู้สึกแปลกตา ที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่า เมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณวันณะของเธอ งามสดใส แต่ทำไม เดี๋ยวนี้จึงผายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใส ร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็น เธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าภิกษุนั้นตอบว่า ผมไม่มีโรคอะไร แต่มีความกังวลบางอย่างเท่านั้น จึงบอกข้อที่ตนบินธบาตเลี้ยงดูมปิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่า รระศาสนาไม่อนุญาตให้พิสุกทำชาวบ้านให้เกื่อมศรัทธา การที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา เป็นสิ่งที่ไม่สมควร พระพิสุกนมรูปนั้น รู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนตำหนิเช่นนั้น จึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชรา แม้เช่นนั้นพวกพิสุกเหล่านั้น ก็ยังไม่พอใจ จึง พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสนาตรัสเรียก ภิกษุนั้นมาตรัสถาม ภิกษุนั้นกราบทูลรับตามความเป็นจริง เมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอ และต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์ จึงตรัสถามว่า ครหัสที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใคร ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์ เพื่อที่จะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้น พระบรมศาสดาจึงประทานสาธุการแล้วตรัสว่า เธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้ว แม้เมื่อตถาคตประพฤติบุรพจริยา ก็ได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจ หมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดง